โอเคสำหรับรอบแรกหนูนะขอบอสไสออโต้เนาะค่ะออโต้เดี๋ยวหนูนะสิไปใส่อีกเทียนึงตอนปรับใหม่รอบต่อไปก็แล้วกัน เพราะว่าบ่มั่นใจในออโต้ออโต้นี่เป็นแบบแค่เทเขาคอมโบดีกะจริงแต่ว่ากะเบิดไว้คือกันเนาะค่ะหาสมุดมันว่าเขาก็คือว่าเขาเลยโอเคค่ะบวกมา6บาทสำหรับผู้ใดที่อยากเล่นตามเนาะค่ะตอนนี้หนูนะเล่นแบบหลักๆเลยกะมี10%กับ5%ของทุนเนาะค่ะ โอเคคอมโบ3เชี่ยบ่เขา10%ก็คือแตกไว้ เข่าไว้ตะวากะเบิดไว้คือกันถ้าสมมติเอ่อเล่นผิดเวลานี่ก็คือเบิดย่างไว้เนาะค่ะตะว่าหาเปอร์เซ็นต์นี่มันซ่าตะว่ากลับไปเรื่อยๆ ไปได้เรื่อยๆอ่ะโอเค โอเค ค่อยๆไต่ขึ้นไป โอ้โหยีบสามบาทมาว่ะอังุนเข่าสุดยอดมาโอ้โหเสียดายหากสมมติมิโลล็อกแรกเนาะค่ะน่าจะ ไปได้ต่อโอเค แนะนำนะคะว่าเวลาเล่นนี่ให้เลือกเวลาเล่นดีๆหากบ่มั่นใจอู้หูเสียดายอู้ร้ายแบบซี่อ่อฮัสมุดฮัสมุดอ่อตรงล็อกสามมันอยู่อันอันที่สามอะล็อกสามอันที่สามเออมันสิได้นึ่งแถวเนาะเมื่อกี้มันบ่ได้หนูน้าแนะนำว่าโลมานี่ต้องเลือกเวลาเล่นดีๆเนาะคะ่ะหากบ่มั่นใจให้เช็คไม่ก่อนเออฮาสมุดมีรอยนึงเนี่ยเช็คไม่ไม่บาดก่อนก็ได้เนาะคะ่ะเช็คไม่ก็คือไส้ออโต้จักสิบเทียก็ได้ เออ เช็คไปเรื่อยๆเนาะโอแมนเช็คไปเรื่อยๆดิ เช็คว่า เอ่อฮามันแตกแบบคอมโบติดต่อกันยักสองสามเทียนนี่ก็คือใส่ได้แล้วเนาะค่ะ โอ้โหเออ โอเคค่ะ เฮ้ย มาว่ะแจกันเข่าสวยงาม โอ้โหโล่ตกโล่ตกมาแถวนึง นั่นละมาคอมโบซีโอเคค่ะได้เข่าฟรีสปิน โอ้โห เออ มาพีสปินค่ะ โอเค โบลักสีดำเสยอ้า โอ้โหหาสิบเอ็ดบาทเชี่ยอย่างว่าซุปเปอร์วินเมื่อกี้เออเห็นแวบๆเป็น เป็นไว้ชนมงกุฎเนาะค่ะ โอ้โหแม่งโคตรเอา โอเคค่ะ 61 บาทหาสิบตังค์เดี๋ยวนุนบปรับไป 6 บาทเนาะค่ะ โอเคไส้6บาทอ่ะรอบนี้ขอไส้ออโต้กันแล้วกันสิบครั้ง ออโต้นี่ไม่ตำตำบ่ค่อยแนะนำปันไหนเนาะฮาบ่เขาคอมโบมาคือเบิดเบิดอีหลีอะโอเค เออสองบาท เอามาโล สวย แจกัน เออมาอีกครั้งนึง โอ้โหองุนเขาสวยงามขอโล ล็อกสามโอ้โหล็อกสามแถวแรกว่าเขาอะว่าเป็นอย่างตอนนี้ได้ฟีสปินซีข้างเนาะค่ะ โอเคซีข้างไปค่ะเออแปดบาท มีคนขอเกมม้าจองม้าจองเวกับหนูน้ามาแล้วค่ะ เดี๋ยวขอศึกษาม้าจองก่อนหนูน้าบ่ค่อยเก่งม้าจองไหมถ้าไปเล่นแบบบ่มีอย่างกะที่บดตังอีกละโอ้ขออนุญาตเออศึกษาม้าจองก่อนนะคะเดี๋ยวซีเลนให้เบิ้งตัวตอนนี้ขอโลมาก่อนโลมานี่กำลังดีเลย64บาทค่ะ ถึงร้อยหาสิบนี่ปรับไม่เนาะค่ะโอ้โหเออโลมา โอ้โห บ่เข่าเชี่ย เออ โอเคสิบบาท โอ้โห เสียดายองุ่นกับ แจกัน เออ เออ ไป สวยสิบ16 บาทค่ะ โอ้โหบ้านนี่ฮอตร้อยหาสิบเลยถ้าฮอตร้อยหาสิบนี่เดี๋ยวปรับไม่เนาะ สวยมา เออ มาโลเขาค่ะ โอเคมา แจกัน เอ้ย บ่แม่แจกันองุ่นเออ ซีช่องมา อีกครั้งนึง โอ้โห บ่เขา ท่านี่เขาท่านี่หอดเลย ไปกดต่อสวยงามมาแล้วยี่หกบาทนั่นละมาเอางุนอีกเออเอางุนเขาอีก อ่า โอเคสามสิบบาทเนาะค่ะ ตอนนี้เอ่อรอยจะซีไป เดี๋ยวเขาปรับใหม่เป็นสิบห้าบาท โอเค ไปอ่ะผดปฏติดโอเค เออสิบบาท ไปค่ะ เรื่อย ๆ ค่ะโอ้โหแถวนึงมาโอ้โหเสียดายโลเสียดายโล เออโอเคค่ะ สวยงามมาแล้วยี่ห้าบาท โอ้โหเสียดายโล่แถวแรก หากโลกแรกเป็นเป็นโล่นะ โอ้โห อันนี้คนเคยคิดแบบหนูนะบอกว่ารูปโล่อะลักษณะมันแบบ มันคือหัวนมไหมโอเคค่ะ ไม่ มันคืออีหลีนะ เห็นว่ามันจะเป็นกลมๆขึ้นมาเนี่ย หนูนะว่ามันคือนะ เออ บอกไปทั่วโอเค มา เอาหมุนบอเซาสวยงามมาอีก 80 บาทชี้โคตรเอาโคตรเอา 80 บาท 300 แล้วตะว่าฟีสปิน เอ้ยบอลเป็นฟีสปิน ออโต้ท่านในเบิร์ดอ่าอังุ่นมาแถวนึง สวย สวยงามตะว่าออกออออกออโต้นี่ น่าจะต้องกดต่อได้เนี่ยอ้าวไม่ต้องวะไม่ต้องกดต่อไปค่ะ ปรับไป 30 บาท ออโต้สิบครั้งคือเก่าโอเค ไป 70 บาท โอ้โหโคตรเอาแถวนึงมา สวยงามนั่นละค่ะเออร้อยห้าสิบโอ้ยเฮ้ยจากเมนลิ้นพันกันบ่ได้เติมเนาะช่วงนี้สวยงาม 60 บาท โอ้โหหาร้อยละโอเค 10 บาทเอา้ามาอีก สวยคอมโบ 2 เข่าคอมโบ 3 มาแล้วล่ะอ่าอางุ่นล็อก3มา โอเค โอ้โหองุ่นล็อกสามมาอีหลีว่ะ มาแล้วค่ะ คอมโบซีฟิสปินซีค่ะโอเค ขอหกร้อยจะได้ปรับไม่เลย ได้บ่นี่เพราะว่ามันเหลืออีกตั้งเจ็ดเทียห้าเจ็ดเทียนี่หมุนบ่เข่าก็คือ เจ๋งเออ ต้องกดเอง เออ พูดเพลงดีว่ะ สวย เออ มา30 บาท เฮ้ย องุ่นได้ยูมา เอ้าดาบฝานเขาขอใจกันโอ้โหล็อกแรกว่าตกล็อกแรกว่็ตกโอ้โห สภาพ มาร้อยเจ็ดสิบค่ะ เออโอเคค่ะสามสิบโอ้โหมาอีกสวยงามสี่ช่อง โอ้โหมงคุณอาจจะตกล็อกสองบอสันได้อีก ไปค่ะ อีกหาเทีย โอ้โห นี่ละสิ่งที่กลัว สิ่งที่กลัวคือหมุนไป บอเข่าจากกัน เออ มาอยู่สิบบาท สิบบาท หาบาทกะยังดี สวย สิบบาท เออ มา โอ้โห บอหอดหกร้อย ต้องกดเอง อ่ะ อาุนโอ้ย โลว่ะ สวย สามแล้ว อีกครั้งนึง โอ้โห ไม้หลินั่นละมาหนึ่งแถวเลย หาแล้ว โอ้โห าัวล็อกสองเป็นดาบขวาน คอมโบหกได้สิบเทียเนาะบ่ได้ โอเคไปค่ะ จะได้หาเทียกันยังดีก็บ่ได้เลยอ่าอังุนมา สวย โอเคร้อยเจ็ดสิบบาทเนาะค่ะตอนนี้ เออยี่สิบบาท สวยงามแถวหนึ่งมาแล้ว เออองุนขอสิงโต โอ้โหบ่อเขา่าบ่อเข่าเนาะค่ะ โอเคสองหนึ่ง ศูนย์สวย 280 บาท 700ไปปรับไป 60แล้วค่ะ ออโต้ เอ้ย เออ ออโต้ถือแล้ว 10 เทียว้จักไม่ยังหรอก ช่วงนี้ เป็นร้อนร้อนเบอร์เบอร์ข้างในดอก เออ40 บาท สวย โอ้โห แถวหนึ่งโคตรเอา โคตรเอา มา อีกขาข้างค่ะ เออ โอ้โหโบนัสเขาโบนัสเขาโอเค โบนัสเกมเขานะคะรอบนี้โอเคเดี๋ยวกดกลาง ตลอดเออโลเอี่ยงวะแม่งได้โลกำลังสีดีใจเลยแต่ลืมไปว่ามันเป็นโลดาบอยู่มาโอเคโอ้โหฟันถึกบิ๊กวินเข่าบิ๊กวินเข่าหงร้อยบาทมาขอขอพันหาขอพันหาพอ คูโล่เออ ตอนแรกว่าจะไปนอนอีดีแล้วละสวย โอ้โห แม่งเอ้ย ดีดย้อนเพลงเออ โอ้โหฟันถึกมาแล้วพันหายอีกว่ะหกร้อยบาท ได้ไม่อีกหกร้อยบาทเป็นพันหาหกสิบละ หนูนะได้ปรับไหมอ่า เป็นร้อยห้าสิบแล้วเนาะ โอเคดาบอยู่ โอ้โหโดด โอ้ โอเคดับ โอ้โหโดดขอลอกล่ะ ขอลอกล่ะโอ้โหเชี่ยสามดาบติดเลย โดดสามข้างติดมาโอ้โหสี่รอบติดเชี่ยบ่เอาบ่เอาแล้วต้องได้ โอ้โหได้ได้โล่โอ้โหแม่งเสียดายว่ะเสียดายลิอันนี้คือเสียดายลิเลือกดาบเลซี่อันตะว่าโดดโอ้โหสภาพ1,740บาทเนาะค่ะอ่ะเดี๋ยวปรับไม่เอายังบ่เบิด โอ้ ยังว่าเบิดเดียวร้อนมันเบิดก่อนเนาะโอเค สวยอ่า220 บาท จังใดกะ ต้องได้ปรับคือเก่าละเพราะว่ามันอ๋อไม่ 60 อ่า โอเค ไปค่ะร้อยห้าสิบออโต้สิบข้าง อันนี้หนูนะขอเป็นข้างสุดท้ายก็แล้วกันเพราะว่ามันมาสองพันแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะค่ะเอาโลตก สวยงาม โลตกมาอีกเจ0ดร้อยห้าสิบ เบิร์ดออโต้นี่เดี๋ยวหนูนัดเซาแล้วค่ะโอเคหนึ่งพันหาสิบบาทมาว่ะมาว่ะ เออ มงกุฎเข่า สวยสวยงามโอ้โหเสียดายดาบฝานบอสตกล็อกแรกให้เฮ้ยเออโอ้โหสองแถว 1,600 บาท 1,600 บาทบิ๊กวินเข่า1,600 บาท เออมาว่ะ โอ้โหเอออุ่นอยู่แถวนึงเฮ้ยมาเรื่อยๆว่ะ แถวนึงแตกเรื่อยๆอยู่ แนะนำเลยเนาะค่ะ เวลาตีหนึ่งตีหนึ่งกำลังดีเลย โอ้โห แตกดีเลย แต่ว่าบอกเขาเราว่าเออมาสองร้อยอยู่ สวย ดาบขวาค่ะ โอเค อีกร้อยนึงโอ้โห อีกครั้งนึงบอกเขาว่าสั้นในเขาฟรีสปินก้อนจบ มันจะได้จบแบบสวยๆโอเค ตอนนี้หนูนะได้มา 4,465 บาทเนาะค่ะกับทุนแค่19บาทเท่านั้นกะร้องไปเล่นเบิ้งได้เลยเนาะค่ะ เวลาตีหนึ่ง โอเค เดี๋ยวจังไรนูนักอะขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะกับช่องลักปันสลอนอย่าลืมกดเข่ากุมเทเลแกรมน้ำเนาะเขามีเคสดิแจกฟรีไฮเลนกันซุ้มมือเลย แจกแบบ หลายรอบอะมือนึงกับบอตตามกว่า 10 20 รอบเนาะน่าจะถึงบอถึงละถึงถึง 20 อยู่ ถ้าฮานับบผิดนะ โอเค เดี๋ยวจังไงมื้อนี้หนูนักอะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพ่อกันไม่คลิปหนาเนาะขัดสำหรับมื้อนี้ สวัสดีค่ะ